แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ภาษาอินโดนีเซียมีเนื้อหาทั้งหมด 8 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนจะมีวิดีโอบทสนทนาสั้น ๆ 3 บทพร้อมคำถามอย่างง่าย ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียน เมื่อเปรียบกับภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซียจะง่ายกว่าตรงที่ภาษาอินโดนีเซียใช้อักษรโรมันในภาษาเขียน ในขณะที่ภาษาไทยเป็นระบบที่ใช้อักษรเขียนเป็นของตัวเอง ในด้านโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ภาษาอินโดนีเซียจัดเป็นภาษาที่มีระบบการเขียนประโยคแบบเดียวกับภาษาไทยคือ ประธาน ตามด้วยกริยา ตามด้วยกรรม ในขณะที่ภาษาอินโดนีเซียก็จะเป็นแบบเดียวกันคือ ประธาน ตามด้วยกริยา ตามด้วยกรรม และเมื่อกรรมถูกแทนที่ด้วยคำสรรพนามจะใช้โครงสร้างเดิมคือ ประธาน ตามด้วยกริยา ตามด้วยกรรม ประโยคตัวอย่างภาษาไทย ฉัน ตามด้วยคำว่ารัก ตามด้วยคำว่าเธอ ประโยคตัวอย่างภาษาอินโดนีเซียเมื่อเทียบกับประโยคภาษาไทย aku cinta kamu ประโยคตัวอย่างภาษาไทย ฉัน รักเพอร์มานแปลเป็นภาษาอินโดนีเซียได้ว่า aku cinta Herman ประโยคตัวอย่างภาษาไทยซึ่งมีการแทนชื่อเฉพาะคือ เฮอร์มานด้วยคำสรรพนามว่าเขา ฉัน รัก เขา แลเป็นภาษาอินโดนีเซียได้ว่า aku cinta dia